IT for English โมดูล3การสื่อสารที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อ การใช้การสื่อสารด้วยตัวอักษรในการเรียนรู้ภาษา ปัจจุบันมีการนำการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการเรียนการสอนภาษาอย่างแพร่หลายมากขึ้น การสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน หรือแม้กระทั่งระหว่างผู้เรียนกับเจ้าของภาษา กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาผ่านการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ เกิดขึ้นทั้งในรูปแบบไม่ฉับพลัน หรือ asynchronous และแบบฉับพลัน หรือ synchronous โดยเป็นการสื่อสารผ่านตัวอักษรเป็นหลัก และแบบผ่านเสียงหรือภาพวิดีโอ เรามาดูตัวอย่างการใช้การสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์แต่ละแบบในการเรียนการสอนภาษากันค่ะ ช่วงแรกของการใช้การสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนภาษามักเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน โดยใช้อีเมล หรืออาจจะเป็นการติดต่อสื่อสารกันในระหว่างผู้เรียนในชั้นเรียน ตัวอย่างการใช้อีเมล ในการเรียนการสอนภาษาก็เช่น ผู้สอนอาจจะใช้อีเมล พื่อให้ผู้เรียนส่งการบ้านและให้ข้อมูลสะท้อนกลับ หรือให้ฟีดแบ็กในส่วนของผู้เรียนเนี่ยอาจจะใช้อีเมลในการปรึกษาหารือเรื่องงานที่ได้รับมอบหมาย หรือใช้ในการทำงานกลุ่ม เช่น การติดต่อปรึกษางาน การสัมภาษณ์งานผ่านอีเมลรวมทั้งการส่งไฟล์เอกสารต่างๆ อีกรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารด้วยตัวอักษรแบบไม่ฉับพลันก็คือ การอภิปรายผ่านกระดานข่าว หรือกระดานสนทนา หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า discussion board and forum เช่น ในตัวอย่างนี้เป็นกระดานสนทนาของ Devs ESL Cafe ผู้สอนหรือผู้เรียนที่มีข้อสงสัย หรือมีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ สามารถมาโพสต์ตั้งเป็นกระทู้เพื่อให้สมาชิกคนอื่นๆ เนี่ยมาแสดงความคิดเห็น ซึ่งผู้ที่ตอบคำถามก็จะมีทั้งผู้เชี่ยวชาญ ด้านการเรียนการสอนภาษา เจ้าของภาษา รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ เราลองมาดูตัวอย่างสักกระทู้หนึ่งนะคะ ในกระทู้นี้ habit 6999โพสต์ถามคุณครูที่เป็นสมาชิกในเว็บนี้ ถึงความหมายของสำนวน twist my arm สมาชิกคนแรกก็คือ Stefan ก็มาตอบกระทู้โดยอธิบายว่า twist my arm หมายถึงการชักชวนให้คนเนี่ยทำในสิ่งที่เขาไม่อยากทำ จากนั้นก็มีสมาชิกคนอื่นๆ มาให้คำอธิบายเพิ่มเติม พร้อมยกตัวอย่างการใช้ประกอบด้วย ก็นับเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้ ผ่านการสื่อสารทางคอมพิวเตอร์ และสมาชิกในชุมชนออนไลน์ค่ะ ตัวอย่างกิจกรรมการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ที่นอกเหนือจากบทเรียน เช่น การติดต่อกับเพื่อนต่างถิ่น หรือต่างประเทศผ่านทางอีเมล ที่เราเรียกกันว่าระบบ Key p a l s ซึ่งคล้ายกับการติดต่อกับเพื่อนทางจดหมายในอดีต ที่เราเรียกกันว่า Pen Pals การสื่อสารผ่าน Key Pals สามารถทำได้โดยผู้เรียนสมัครเข้าเป็นสมาชิกเว็บไซต์ เช่น Interpals หรือ ePals ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการหาเพื่อนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และร่วมมือกันทำโปรเจกต์ผู้สอนหรือผู้เรียนสามารถหาเพื่อนที่เรียนภาษาเดียวกันที่อยู่ต่างประเทศเพื่อสื่อสารกันได้ ตัวอย่างการสื่อสารผ่าน KeyPals เช่น ผู้เรียน A เป็นคนไทย ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษ เขาจึงหาเพื่อนเจ้าของภาษาที่เป็นสมาชิกในเว็บไซต์เดียวกัน ซึ่ง A ก็ได้พบกับ B ซึ่งเป็นชาวอังกฤษที่ต้องการเรียนภาษาไทย A เขียนอีเมลเป็นภาษาอังกฤษ และส่งให้ B เพื่อช่วยให้ฟีดแบ็ด้านการใช้ภาษา ในขณะเดียวกัน B ก็จะเขียนอีเมลเป็นภาษาไทย เพื่อให้ A ช่วยให้ฟีดแบ็เช่นเดียวกัน ลักษณะการเรียนภาษาแบบนี้เรียกได้ว่า เป็นการเรียนจากสมาชิกในชุมชน ซึ่งมีความสนใจคล้ายกัน นอกจากเราจะเป็นผู้เรียนแล้ว เรายังสามารถเป็นผู้สอนเพื่อช่วยเหลือเพื่อนคนอื่นๆ ได้อีกด้วย น่าสนใจทีเดียวนะคะ นอกจากการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ที่นำเสนอไปแล้ว ผู้สอนยังสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้เรียนผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น การส่งข้อความ SMS การโพสต์ข้อความบนสังคมออนไลน์ Facebook Twitter หรือส่งข้อความผ่านโปรแกรม Line ก็ได้ค่ะ จากประสบการณ์ส่วนตัวพบว่าช่องทางที่ติดต่อสื่อสารกับผู้เรียนได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพที่สุดก็คือ การใช้โปรแกรม Line ในอดีตหากเราต้องการประกาศข่าว ให้ผู้เรียนทุกคนทราบ อาจจะต้องใช้เวลาหลายวัน แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเราสามารถสร้างไลน์กลุ่มหรือว่าไลน์กลุ่ม และโพสต์ข้อความในกลุ่มเฉพาะ จากนั้นข้อความก็จะปรากฏที่เครื่องโทรศัพท์พกพาของผู้เรียนในเวลาไม่กี่วินาที ในส่วนของผู้เรียนเอง ก็สามารถติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนได้ง่ายขึ้น หากผู้เรียนคนไหนเนี่ยมีปัญหา เขาก็สามารถส่งข้อความส่วนตัวมาปรึกษากับผู้สอนได้ ประโยชน์อีกประการหนึ่งของ l ล n e ก็คือ ใช้เพื่อการส่งไฟล์เอกสาร หรือแชร์คลิปต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนนับว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการติดต่อสื่อสาร ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนที่ง่ายขึ้นจริง ๆ ค่ะ กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาผ่านการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์แบบที่ 2 ก็คือ กิจกรรมการเรียนรู้แบบฉับพลัน โดยใช้ตัวอักษรหรือ synchronous text หรือการแชทซึ่งเป็นการส่งข้อความที่มีการโต้ตอบโดยทันที ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมห้องสนทนาหรือแชทรูมของเว็บไซต์ ที่ออกแบบเพื่อการเรียนรู้ภาษาโดยเฉพาะ เช่น English Club หรือ w w w englishclub.com เหมือนในตัวอย่างนี้นะคะ ผู้เรียนเนี่ย สามารถเลือกที่จะสื่อสารกับกลุ่มผู้เรียนคนอื่น ๆ ในห้องสนทนารวม หรือเลือกสนทนาที่เป็นส่วนตัวกับสมาชิกบางคนก็ได้ อีกเว็บไซต์หนึ่งซึ่งให้บริการแชท เพื่อฝึกการใช้ภาษาอังกฤษกับเพื่อนนานาชาติก็คือเว็บ English Baby หรือ w w w e n g l i s h b a b y c o m ข้อจำกัดหนึ่งในการฝึกแชทภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ก็คือ คุณภาพของคู่สนทนาค่ะ บางครั้งเนี่ยเราอาจจะพบคู่สนทนาที่ไม่ค่อยจะโต้ตอบ หรือในบางกรณีอาจพบคู่สนทนาที่ให้คำแนะนำที่ไม่ถูกต้อง เพราะการสนทนาที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นแบบฉับพลัน และทุกคนทั่วโลกสามารถเข้าร่วมได้ ทางเจ้าของเว็บไซต์จึงไม่สามารถที่จะกรองทุกเนื้อหาที่สมาชิกเนี่ยพูดคุยกันได้ แต่ข้อดีของการแชทผ่านเว็บไซต์ ก็คือ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษาในการพูดคุยจริง ๆ นอกห้องเรียน หากพบคู่สนทนาที่เป็นเจ้าของภาษา ก็จะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ย เกิดการเรียนรู้ได้มากทีเดียว เรามาดูตัวอย่างการเรียนรู้ภาษาผ่านการแชทแบบฉับพลันกันนะคะ ในสถานการณ์นี้ ผู้เรียนคุยกับเจ้าของภาษาในเรื่องการดื่มไวน์ ผู้เรียนก็พิมพ์ไปว่า อืม yes a woman drinking bottle wine อืม bottle and man drinking beer เจ้าของภาษาเนี่ยสังเกตเห็นข้อผิดพลาด แล้วก็ใช้วิธีถามคำถามเพื่อชี้แนะในการใช้ภาษาที่ถูกต้อง หลังจากที่ผู้เรียนเนี่ย ได้อ่านประโยคที่เจ้าของภาษาตอบ เขาก็สามารถสร้างประโยคใหม่ว่าอืม she's drinking a glass of wine ซึ่งถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ อีกประเด็นปัญหาหนึ่งที่อาจเป็นปัญหาในการให้ผู้เรียนเนี่ยฝึกสนทนาผ่านคอมพิวเตอร์แบบฉับพลัน โดยปราศจากคำแนะนำหรือการดูแลจากผู้สอนก็คือ การใช้ภาษาที่ผิดไปจากมาตรฐานโครงสร้าง หรือไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสนทนาผ่านคอมพิวเตอร์แบบฉับพลัน ถือได้ว่าเป็นภาษาเขียนกึ่งภาษาพูด นั่นก็คือผู้เรียนเนี่ยมีเวลาจำกัดในการคิดและแต่งประโยค เพื่อโต้ตอบกับคู่สนทนาที่กำลังออนไลน์อยู่ ด้วยข้อจำกัดทางด้านเวลา คู่สนทนาบางคนอาจจะใช้ตัวย่อเช่น ตัว C แทนคำว่า C หรือตัว U แทนคำว่า U Y O U ในบางกรณีเนี่ยคู่สนทนาบางคนอาจจะใช้โครงสร้างประโยคที่ผิดไวยากรณ์ เพื่อประหยัดเวลาในการพิมพ์ เช่น ในประโยคต่อไปนี้ Where are you from ผู้เขียนเนี่ยไม่ขึ้นต้นประโยคด้วยอักษรตัวใหญ่ มีการใช้อักษร r แทนคำว่า are และใช้ตัว you แทนคำว่า you และยังตัดเครื่องหมายคำถามท้ายประโยคออกอีกด้วย โครงสร้างประโยคที่ผิดมาตรฐานเนี่ยเป็นที่นิยมในการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีในปัจจุบัน หากผู้เรียนภาษาได้พบกับการใช้ภาษาที่ผิดมาตรฐานแบบนี้บ่อยครั้ง อาจส่งผลให้เกิดการจดจำ และใช้ภาษาที่ผิดไปด้วย หากผู้สอนต้องการควบคุมคุณภาพ หรือหัวข้อที่ผู้เรียนจะฝึกสนทนา อาจมีการติดตั้งโปรแกรมสนทนาในห้องปฏิบัติการทางภาษา เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกพิมพ์โต้ตอบกัน หรืออาจจะเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนจากหลากหลายสถาบัน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะ วันนี้เราก็ได้เห็นตัวอย่างการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ ผ่านตัวอักษร ทั้งแบบฉับพลันและไม่ฉับพลันกันแล้วนะคะ ในครั้งต่อไป เรามาดูการเรียนภาษาอังกฤษ ผ่านการสื่อสารที่ใช้ภาพและเสียงกันบ้างสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ